ันอีกแล้ว บอกก่อนว่า EP นี้เป็น EP ที่ 4 แล้วนะครับ ที่เราจะพาทุกคนไปเล่นเกมที่ซื้อฟรีสปินได้นะใน PG Slot นะครับนะเกมก็ไม่ยากนะหาไม่ยากเลยเกมที่ซื้อฟรีสปินได้ก็เข้าไปที่นี่แหละโหมดเกมซื้อฟรีสปินได้เออกดเข้าไปเลยแล้วกัน มามาดูกันซิว่าเราเล่นไปถึงไหนแล้วนะโอเคนะครับ ต่อไปจะเป็นเกมพวกนี้นะอพอลโลชูกาบุก of Mid Secret of c l e o p a t ต a แล้วก็โอ้ยทำไมมันเยอะอย่างนี้ เดี๋ยว มันมีการอัปเดตหรือเปล่าทำไมทำไมเกมนี้เรายังไม่เคยเล่นเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวงงงงอ่ะเราเล่นเกมที่ไม่เคยเล่นทั้ง่เกมก็แล้วกัน เดี๋ยวเกมที่เราเคยเล่นแล้วเราก็จะข้ามไปนะครับ ซึ่งผมเองก็จำไม่ได้ว่ามีเกมไหนไปอ๋โอตายแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรนะ ก็น่าพวกนี้น่าจะเล่นไปหมดแล้วนะครับก็ มาลองเกมนี้ดูไลท์ซอฟต์วูฟเมจิกคิตตี้พวกนี้นะบาลีวาเคชั่นนี่ยังไม่เคยเล่นนะลัคกี้ในโกได้ไปแล้วอะไปเกมนี้ก่อนแล้วกันนะครับ Rise of w o o p นี่นะครับ กดเข้ามานะครับ เล่นไม่ได้ โอ้ยตายแล้วอะเราข้ามไปเลยได้ไหม กดกลับกลับไปก่อนได้ไหม อ่ะ กลับมาเรียบร้อยแล้วอ่ะเปิดเต็มหน้าจอสักนิดหนึ่งนะครับ Lights of Move เล่นไม่ได้นะ Magic Kitty ก็น่าจะเล่นไม่ได้ แต่เรากดเข้าไปดูก่อนนะครับอ้าวเหมือนกันเลยนะครับ ไม่ต้องอะไรเลย นะปิดออกไป ออก อ่ะลุยเกมใหม่ครับ เฮ้ย เกมนี้เราเคยเล่นหรือยังวะเนี่ย Buffalo Win เนี่ย ยังไม่เคยเล่นนะ ถ้าจำไม่ผิด อ่ะ กดเข้าไปดูก่อนครับ เฮ้ยเกมนี้เล่นได้ อ่า มา มาดูกันกับบัฟฟาโลวินนะยังไม่เคยเล่นจริงเพราะว่ากูไม่คุ้นเลย เออโอเคนะ เดี๋ยวลดเบ็ดลงมาสักนิดนึงนะครับ แล้วก็ซื้อฟรีสปิน มันซื้อตรงไหนมาอ๋อตรงนี้ 225 แพงไปนะ เราลดลงมาอีกนิดหนึ่ง150 บาท อ่ะ เริ่ม มาซื้อฟรีสปินกัน 4 เกมนะวันนี้ 4 เกม ดูซิว่าเกมไหนจะทำกำไรได้บ้าง ทุนมีอยู่ประมาณ 1,400 กว่าบาทนะครับ ไปเริ่มไปเลยอะเฮ้ย มันยังไงวะเนี่ย เอาไม่ได้อะไรเลยเหรอ เฮ้ยฟีเกมคูณสอง คูณห้านะ คูณหกเลยด้วย โอ้โห เฮ้ย มันจะจบยังเนี่ยอ่ะจบแล้วเรียบร้อยครับ ได้เงินรางวัลก็โต แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่ เพราะว่าตัวเลขมันวิ่งช้าซะเหลือเกินเอออ่ะห้าสิบเจ็ดบาทก็ยังดีก็ยังดีเหลือฟรีสปินอีกเจ็ดครั้งให้ลุ้นนะครับ ไปลุ้นกันต่อ มาอีกแล้วอ้าวไม่มีสามครั้งครับ โอเค ไปกันต่อครับ คิวต้องมา คิวไม่มา แต่วัวมา แล้วก็จบกันที่คูณ 11 ครับอ่านกอีซีมาตัวเองเอากดกดผิดอัน นกอีซีต้องมา โอ้โหโคนสิบห้าแม่เจ้าสิบเจ็ดแล้ว ร่ำรวยมหาศาลร้อยเจ็ดสิบหกบาทอ่ะตบมือตรบมือกันสักนิดนึงน่าจะบวกแล้วนะครับ เพราะว่าลงทุนไปแค่หหนึ่งร้้อยสิบบาทนะครับ แล้วก็ได้มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ร้อยกว่าบาทแล้วตอนนี้นะครับ อ่าลุ้นกันอีก โอเค คูณ 19 83บาทโอ้ยเกมนี้น่าเล่นนะ อีกครั้งหนึ่งอ่ะลุ้นไป โอเคครับหมดแล้วถือว่าได้ประมาณนี้357บาทตบมือ สรุปว่าเกมนี้สำหรับผม น่าเล่นนะครับ เพราะว่า มันเป็นสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างน้อยด้วยนะ เป็นแบบสี่คูณสามหรือเปล่าวะ เออ ประมาณนี้แหละ บวกมานะสามร้อยหาสิบเจ็ดบาท ก็เพิ่มเงินรางวัลมาเป็นหนึ่งพัหกร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า ออกไปดูแป๊บหนึ่ง ลืมชื่อไปแล้ว อะไรวายวายวะเนี่ยบัฟฟ l o w วิงบัฟฟ a l o เออบัฟฟาโลวินถูกเออโอเคนะครับ บัฟเฟลวินบวกนะ เออถือว่าโอเคสำหรับเกมนี้นะครับ เดี๋ยวไปหาอีกสักเกม2เกม3 เกมนะครับ กับเกมที่ยังไม่เคยเล่นบาลีวาเคชันตัวนี้ อ่ะ ไปเลยแล้วกันมาไหนๆก็ยังไม่เคยเล่นก็จัดซะเลยนะครับ แล้วก็มาดูกันว่าการซื้อฟรีสปินของ PG Slot เนี่ย มันจะได้จริงหรือเปล่านะ โอเค ลดลงมา 2 บาทแล้วก็ซื้อฟีเจอร์ไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูทุนกันนะพันหนะเมื่อกี้บวกมาแล้วนะครับ เริ่มเลย สี่แถวหรือเปล่าได้อุตส่าห์ได้ตั้งสามอันให้สี่ยันไม่ได้ไงวะมาแปดครั้งลุ้นกันครับ ยังไงวะเนี่ยงงเกมยังไม่หายเลยเนี่ยเออแบบนี้ได้แน่นอน อ๋อมันไหลเหมือนกันเฮ้ยสวยงามครับ ผู้หญิงต้องมา ชอบจังเลยอะไรที่เป็นผู้หญิง ผู้หญิง อ่ะ 45 บาท เหลืออีก 6 ครั้งเลยมาเถอะเออ อ่าคูณ 6 แล้วทุกคน คูณ 7 แล้วครับ คูณ 8 ไปแล้วครับ คูณ 9 ไปแล้วครับผม กูจะไล่ทำไมไม่ได้ดูไปเรื่อยๆ สิ โอเค คูณ10 ครับ เงินรางวัล10กว่าบาทตอนนี้น่าจะได้ร้อยกว่าบาทอ่าเก็บคืนทุนละดีครับเก็บได้คืนทุนละไปร้อยสี่สิบเจ็ดบาทอีกแค่สามบาทนะสองบาทกว่าๆผมก็จะได้กำไรเอ้ยได้ทุนคืนแล้วนะแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ซะด้วยว่ามันมายังไงวะนะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ผู้หญิงต้องมานั่นแหละ โอเค 8 บาทคูณ 12 ครับ 96 บวกไปแล้ว โอ้ยวันนี้มาดี 2 เกมเลยเว้ยอ่ะ ครั้งสุดท้าย โอเค ไม่เป็นไรครับ ถือว่าโอเค จัดไป 243 บาท ก็ยังได้กำไรอยู่นะครับ เพราะลงทุนไป 150 บาท อ่ะ ไปดูเกมต่อไปเลยแล้วกันนะ ทุยเราจะพูดอะไรวะ เออ นะ เกมที่ซื้อฟรีสองเกมแล้วนะสองเกมแล้วนะครับ ไป เหลือเกม เอ้ยเหมือนเหมือน เกมนี้ยังไม่เคยเล่นเลยนะ เหมือนมันปรับใหม่นะครับ อาจจะต้องมาไล่กันใหม่โปร่า a d นาสตี้ไป ลุยเกมนี้กันดู เคยเล่นหรือเปล่า ไม่รู้จำไม่ได้ เฮ้ย เคยเล่นหรือเปล่าวะ ไม่เป็นไร ผมเล่นอีกก็ได้ อ่ะ ลุย ไป ขอเยอะๆสักห้าตัวจะได้ไหม โอเค สี่ก็ไม่เป็นไรฮะ มันมันต้องได้สี่ จะบ้าหรือเปล่า ไป ลุยกันครับ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะได้หรือเปล่า อ่า เพิ่มทีสปินครับ อ๋อ เกมนี้เคยเล่นไปแล้วเนี่ย ไม่เป็นไร เรารีวิวอีกนะเวลามันพวกความจำสั้นอยู่แล้ว มาครับ โอ้ ได้วายมาเพิ่ม สวย อะไรมาได้ครั้งเดียวเลยเหรอ อ่ะ บวกมาอีกหนึ่งครั้งครับ เราได้ฟีเจอร์สีแดงเนี่ย มันจะลบพวกสัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษรตัวเลขออกไปนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะมีโอกาสที่จะได้ลุ้นแบบว่า รับโบนัสจากสัญลักษณ์ใหญ่ๆนะถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยมันจะสุ่มวายให้ นี่ไงเห็นไหมอ่ามาโอ้ยคุ้มซะเหลือเกินครั้งสุดท้ายครับ โอเคนะ น่าจะแห้งเหมือนเดิม แห้งเหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้อ่ะกดออกไปกดออกไปเกมนี้เคยเล่นไปแล้วนะ เราจะไม่เล่นซ้ำอีกนะครับเดี๋ยวเราไปหาเกมที่ยังไม่เคยเล่นดูนะ กดหาดูกันแล้วกันนะ โอเค Lights of Apollo นะเหมือนผมเคยเล่นไปแล้วนะชูก้าเหมือนยังไม่เคยนะเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูก่อนนะอ๋อ เล่นไม่ได้อ่ะออกไป ออกไป อืมจะอื้อทำไมเนี่ย อ่ะ ไปดูหน้านี้เลยแล้วกันนะการนิชาฟอร์จูนนะน่าเล่น น่าเล่น ดีมอบมาเก้า ยังไม่เคยเล่นแน่นอนป่ะ อ่ะ เกมสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วกันนะครับ ครบสี่เกมยังไงเนี่ยอ่ะครบไม่ครบไม่รู้แหละ แต่ขอเกมสุดท้ายแล้วละกันนะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะ เริ่มเลยแล้วกัน มาเก้า มาเก้าอะไรวะ เมื่อกี้ดื่มดูเลย โอเคครับ ไป สิบห้าฟีสปิน โอ้โห ได้เยอะจัง กำไรหรือว่าโบนัสจะได้เยอะเหมือนตัวฟีสปิน โอ้สวยงามครับ ดูสิ จะได้ไหม ไม่เคยได้เบิ้ลเลย เออ แบบนี้ สวยงามคอยอุ้งไม่มีอีกแล้ว ลูกเต๋าต้องมา ลูกเต๋าไม่มาก็แห้วไปขอแจ็ค ขอเจตรงนี้เจไม่มาครับ เล่นกูแล้ว เริ่มมาเว้ย เริ่มมาเว้ย เท่าไหร่เงินรางวัลก้อนโตนะ 48 บาทคุ้มมากมาก ตบมือให้ตัวเองสักทีเลย78บาทครับ แต่ก็โอเคนะ บวกขึ้นมาเป็น 1,500 ก็ นะเล่นไป 2 เกมกี่เกมวะเนี่ยสรุปกูเล่นไปกี่เกมแล้วเนี่ยเออเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ1เกมที่อยู่ใน PG ล็อตที่คุณสามารถซื้อฟรีสปินได้กับเกมนี้เลยโหมดเกมซื้อฟรีสปินได้นะครับ กดเข้ามาเลยใน PG ล็อตนะในในไอคอนนี้นะก็จะบอกทุกเกมที่สามารถซื้อฟรีสปินได้ก็กดเล่นได้จากหน้านี้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากเล่นเกมสล็อตทั้งหมดเราก็กดไปที่ตรงนี้เลย นะปุ่มตรงนี้เลยนะเกมสล็อตก็มีให้เลือกแบบว่า 57 หน้าคูณ4เข้าไปไม่รู้เกมจะเยอะไปไหนนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับ EP ที่ 4 ในการเล่นเกมที่ซื้อฟรีสปินได้ ก็มีทั้งเกมที่ได้แล้วก็เกมที่เสีย เกมที่ได้ใครที่อยากเล่นดูอยากลองดูก็เอาไปลองได้แล้วกันนะครับ แต่เกมไหนที่เสียก็เอาไปลองได้เช่นกันเผื่อดวงของคุณจะดี อาจจะได้เยอะมากๆก็เป็นได้ อคนอวดผีก็มาเว้ย อ่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้แล้วกันนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าผมจะพาไปทำอะไรสนุกสนุกอีก อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ